なみおみくえみなおななみおみみなみなおなおなみおみみなおなみおくえみなおなおみなおなおみお ô na na ô na mi ô Mi que mi na mi ô Que mi na ô mi na mi ô na mi que nào Mi na mi mi que mi na ô mi ô na Oh. โอมิมินามินาโอนานามิโอมิมินาโอนามิโอมินาโอมินาโอนามิโอมีโอมีเวมินาโอนานามิโอมิมินามินาโอนานามีโอมิ Oh, me, oh, now, me, oh. 저와 주변 바비를 가지고 분리하란 방이군.